นี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ย เฮ้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอฮัมแลนะเพื่อนๆนะ มาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับ ผมกับว Y b a n i t o นะครับเพื่อนๆนะ กับทุน 549 นะครับผมมา เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกกติกาหรือว่าอัตราการจ่ายต่างๆของตัวเกมเพิ่มเติมกันได้นะครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะไปเล่นกันเลยนะครับผมมาขออนุญาตเปิดหัวที่ 30 เลยแล้วกันนะครับผมไปไปออโต้ไปสักสิบเปิดลองเชิญดูก่อนนะเพื่อนๆนะ มาดูกันซิจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองเปิดแล้วเงียบจ้ะเอ้าสแคตเตอร์ว่ายังไงจะมาแตะหัววัดเลยไหม เอมาหนึ่งชุดครับผมไปสิบไปดิเออคูณสองไป เอมาอุ้ยทำมาบรีนมาเอาหนึ่งแก้วน้ำมาโอ้โหเอเต็มช่องไปครับผมสิบมาอีกเออกับกีตาร์มาคิวเออสิบคิวกับสิบมาเคเอาเในแก้วน้ำอยู่ อืม 兄弟们，注意！哦吼，哦吼，为啥你好呆？ อุ้ย ไม่เข้าเลยอีกสองเปิดนี่เจกับเอมาอุ้ยสิเจกับสิบีคิวมาเอาไปไว้มาสองตัวเอเต็ม หมดช่ะงั้นแม่ น่าเสียดายไ้บวกมาสองหมื่นเพื่อนๆเลย เอาเรื่องกับอนนี้ ปีสองหมื่นเจ็ดครับผมสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง คิวเคโอ้โหเอาเรื่องอืม เอมาเจอืมอีกเปิดนึงเพื่อนไม่เข้าเอาผมเพิ่มเบ็ดร้อยเลยนะครับผมเพิ่มเบ็ดร้อยไปเลยนะปล่อยออโต้ไปสิเปิดสุดท้ายนะเพื่อนสิเปิดสุดท้ายผมจะหยุดเลยนะ นะโอเคนะ ครับ ผมไปกันมารุ้นกันอืมเจ มาหนึ่งโอ้โหมีตัวเชื่อมแถวสองเลยอูแทงมันแทนแถวไปเพื่อนกู อืมหืมสองที่บวกไปอีกสองพันดีครับผมเออเอาเขาเจ็ดเปิดเพื่อนมาซะหน่อย มาซะหน่อยเกอาเจมาหนึ่งชุดเออมาอีกจะได้สแคตเตอร์ไหมโอ้ย ไม่ได้นะเพื่อนนะเอาวายมาหนึ่งชุดวีวายมาหนึ่งแคปอุ้ยสิบกับเจมา คนนึงที่เอาเรื่องเอาเรื่องไปกันต่อครับผมอีกสามเปิดเล่นนะนะ มาอย่างไงมาอย่างไงหมดแล้วตามสัญญาณนะ ผมี้บวกมาสามหมื่นของเพื่อนสิบเปิดสุดท้ายผมจะพอเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปถอกันเลยนะครับเพื่อนๆ นะ มารีน่าก็เอาบวกมาสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ ามมนุษย์จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็ผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆคนไหนมา